สำหรับประโยค你有您的预定凭证吗แปลว่าคุณมีใบจองไหมคะคำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า有แปลว่ามีคำว่า的แปลว่าของคำว่า预定แปลว่าจองล่วงหน้าคำว่างแปลว่าอาศัยคำว่า证แปลว่าหลักฐานคำว่ามา แปลว่าไหมในที่นี้คือใบจองหรือเอกสารการจองห้องของโรงแรมนี้สำหรับประโยค当然在这里แปลว่า แน่นอน อยู่นี่คำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า在这里แปลว่าอยู่นี่ หรือควรพูดว่านี่ค่ะ หรือ นี่ครับก็ได้